Thank you. ของวิธีออกแบบหรือประดิษฐ์ท่ารำนะคะ ครูจะต้องเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้เด็กเกิดความสนใจ และมีปฏิกิริยาต่อเสียงเพลงก่อนนะคะ แล้วการออกแบบหรือประดิษฐ์ท่ารำนี้ ส่วนใหญ่เราจะเรียนเรียนแบบท่าทางตามธรรมชาติ ใช้ท่ารำง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เพราะการเคลื่อนไหวของเด็กนั้น ในเรื่องของการวาดแขนหรือจีบ หรือ ทำท่าตั้งวงอะไรทำนองนี้เนี่ยเด็กยังร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นเนี่ยครูสามารถดัดแปลงได้ เพราะเพลงที่ใช้ในกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กเนี่ยไม่ได้เป็นเพลงแม่บทครูจึงสามารถปรับเปลี่ยน แล้วก็ดัดแปลงท่าลำได้ตามความเหมาะสม และก็ตามความสนใจของเด็กค่ะ ลักษณะเนื้อร้องและทำนองเพลงที่จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กนะคะ คุณครูต้องอพิจารณาเพลงนะคะเนื้อเพลงต้องเป็นเพลงที่สั้นๆแล้วใช้เพลงเนื้อเพลงซ้ำๆจังหวะชัดเจนนะคะใช้เพลงที่ไม่ยาวมาก และที่สำคัญก็คือต้องเป็นเพลงที่ใช้ที่มีคำศัพท์ และมีเนื้อหาที่ง่ายๆ ตีความได้ง่ายเด็กเด็กเข้าใจง่ายค่ะกลับกลับ กลับควบม้าเราชอบ กลับกับกลับ วิ่งเป็นแถวจึงนับ ฉันขยับควบ กระลอบคบม้าเราชอบกระรอบกับกับ วิ่งเป็นแถวจิงนับฉันขยับคบ only ดเด่นดอกบัวแสน